ตอนนี้ผมรวบรวมเมดได้ครบแล้วนะ แต่กว่าจะได้นี่ โอ้โห อยู่ท้ายตารางมาดูกันว่าจะรอดไหมแค่นี้นะ อุ้ยอุ้ยโซสตรอง This is so strong. With the necro แต่ผมต้องการไอเทมลดดีเลย์มากเลยนะ เนี่ย ให้ตัวเนี้ย ลดดีเลย์จะดีมากเลยพวกคูดาว 7.5มัน มันไม่ทันมานาเด้งนะ 33บาทที่1วันมอริโร โอเคเยี่ยมทำไมจะแทงไม่ได้ล่ะดีเคของเราโผล่ยปแล้วนะ เลือดมันเยอะนะ เอาตายห่าเฮ้ย อย่าอย่าไล่ไปทางนู้นเพื่อน เอ้ย เออ สวยสวย สวย สวย นึกว่า คือมันไล่ไปหาทีบีเมื่อกี้หันไปหาทีบีเว้ย เกือบ เกือบ โอเคลีน่า come on to me and you coming in to me ถ้าลิชมา ลิชแทน ลีน่าไปเลยนะ มาหน่อยลิชขอร้อง ลิช โอเคนเบอร์ม n d เราน่าจะขอให้เงินไปสัก 40 นะ โอเควันมารู a n น o n น จริงๆ ด้วยนะ มันจะ มันจะฮุกตัวมุมนะ ปักอ่ะมันจะฮุกตัวมุมนี้นะ เอา เอาเหยื่อไปให้มันฮุกได้เลยตรงนี้นะคือไอ้ปักมันไม่สนใจไว้ว่า ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งไว้มันจะฮุกตรงนี้นะไอ้ตัวเนี้ยแต่เมื่อกี้คือได้ปล่อยสกิลไปแล้วไงสำหรับดีซับเตอร์นะ โอ้โหแล้วก็ผมโชคดีเล็ก ๆ ตรงได้คีเปอร์ไวนะฮะมันมันก็ไม่ไวหรอกแต่มันก็ โอเคมาได้ตอนเนี้ย มันมันก็ได้แล้ว ได้เลยว่าสองนะว้าว ลีนะ โอเค โอเคฮะเทอร์นี้เราคงไม่ต้องรีโรเพิ่มแล้ว เราได้สิ่งที่เราต้องการค่อนข้างครบแล้ว นะตัวนี้ดีเคน่าจะแทงได้ ในระดับหนึ่งนะหายหมดนะผม สวย ถ้า ถ้าเป็นไนผม อาจสู้ผมอาจสู้ไนไม่ได้จริงๆ นะ ถ้าเจอไนนะ แต่ไนไนตายแล้ว โอเค สวยไนตายแล้ว นะ แล้วตอนนี้ผมสู้ได้หมดนะ สู้ได้ทุกคนด้วย ต้องมาดูว่าเอออาร์โกเดนเนี่ย ยิบติดไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบติดไปหน่อยเดี๋ยวว่านะเซนจี้ที่ดีอยู่ ถ้าหยิบติดลิชมันก็ไม่ได้ลงอยู่ดีนะ น่าจะเป็นตัวที่ดีอยู่นะ หยิบไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอก ไม่เสียดอกเบี้ยหยิบไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยขายทิ้ง ไม่ได้หรอกพี่น้องอาโดนซอย โดนซอย ผมว่าเกมนี้ผมก็เล่นเมดได้แบบเหมาะเจาะนะ เมดนะฮะ ต้องมาดูว่าไปได้ไกลไหม เจอกับพวกเนี้ยคือ คือผมสู้ได้ โดย โดยเซนจี้สู้ได้หมดเลยนะ โดยเซนจี้คือสู้ได้หมดเลย អាពេលមែនអាពេលមនុស្សអាប់ថ្មីបាទอุ้ยเอวนะเอวเอวหายไป เธอจะหายไปต่อไป จะให้ฉันทำตัวเช่นไร ไม่มีฉันต่อ ใครเล่นโทรหรือเปล่าวะ มีคนเล่นโทรนะ ผมขอหยิบไว้ มึงอย่ามาเล่นโทรแถวนี้นะ ขอร้อง ผมอาจแพ้เขาจริงๆนะ แต่เขาได้โทรเต็มนะเราต้องหยิบดักไว้นะ อย่าไปปล่อยนะ สวยโอเควันมอ no โอเคจากที่โลเลยนะฮะจากแรกๆผมแบบแพ้รัวๆจริงๆได้ท็อปทรีแล้วอ้าวพีเอเอ้ย อุ้ย เสียวอยู่เหมือนกันวะเสียวอยู่ เสียวอยู่ มีเสียวนะดูอาลาดินดิทีบีสามมีเอจิตเหมือนกันนะ แต่ผมใช้เอจิตไปแล้วไง เวน โอเค ค้างเงินไว้ที่สี่นะ แต่ผมว่าผมไม่น่าจะแพ้เขาเยอะนะ ต่อให้แพ้นะต่อให้แพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนี่ขนาดยังไม่มีลิช without l e e c h you know without l e ิบส33ผมน่าจะฆ่าก็ได้ในเทิร์นต่อไปไออีสองเทิร์นต้องการ2เทิร์นในการฆ่าเขา34เทิร์นนี้เฮ้ยไม่พอว่ะเขาอาจจะพลิกเกมได้นะเขาต้องการโทรไหมเขาไม่ต้องการโทรต้อขา Time to burn it down ราะงั้นทำไง เพราะงั้นผม ผมคงยังไม่ทำอะไรก่อน เล่นอย่างนี้ไปก่อน ทีบีก็สามแล้วไง เขา เขาต้องการตัวอะไรเขาไม่ได้ต้องการตัวตัวนี้เลยนะ เอาไม่ละเพื่อนเอาไม่ละเพื่อนนายน่ากลัวอยู่นะเพื่อน ผมทำดาเมจเขาได้เท่าไหร่เบรกเอจิตเขาหน่อยเถอะนะ โอ้โหผมต้องการสองเธอในการฆ่าเขาฮะกลายเป็นต้องไปต่อชีวิตเขาสะงั้นนะ Time to burn it down เนี่ยโคสองน่าจะพอแล้วเราตัวอื่นได้พอโอเคนะ ชนะว่ะเฮ้ย ชนะชนะเขาไม่มีตัวดึง นะ โอเคเราสามารถเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้ได้ โอเค ไม่ได้ ไอเทม พวก พวก แนว ถึก เลยนะ ผม ต้องการแนว ถึก กว่า นี้ ờ đây này อ้ยเฮ้ยเวนแพ้ฮะแบบนี้ ตายเลยไหมวะตายแฮนเตอร์ตายเลยไหมทำไมนายไปใบ้ ตัวนั้นล่ะเพื่อน แล้วไปเตะไทอนเตอร์ออกไปครับผม ไปเตะไทอนเตอร์ออกไปมันก็เลยไม่ ไม่ติดใบเว้ยโอ้ย ไอเทมบ้าได้เลยอะฟ็อกสตาร์เดี๋ยวนะเขามีไอเทมอะไรวะอ๋อเนี่ย เราไม่ได้ไอเทมเฮกด้วยไงฮะ เมื่อกี้ถ้าได้เฮกนะ มันมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะ ไม่ได้ไอเทมเฮกเลย ได้ไอเทมตีเร็วอย่างเดียวเลยเนี่ยตีเร็ว คิอย่างเงี้ย โอ้โห ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคุณมูฮัมหมัดนะฮะ thank you for you follow thank you แซดมากเลยฮะ sad day แต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เรา แทบจะที่โหลนะมาเล่นเมทหกก็มาได้ขนาดนี้